สองคือแรกยังไม่มา ยังไม่มา ยังไม่มา อืมมาแล้วมาแล้วสิบสองบาทอืมมาน้อยแต่มานะเขาบอก ยังมาอยู่ยังมาอยู่เฮ้ยมา ยาวยาวยาวยาวครับ ได้มังกรเขียวมากระทืบปั๊บกระทืบอ้ำลงยังลงอยู่ยังลงอยู่ยังลงอยู่ครับ ยังลงอยู่เรื่อยๆเลยได้มังกรน้ำเงินมาครับไปต่อยาวๆครับยาวๆความน้ำเงินมาอืมอืมสวย ก่อนแดงมามาด้วย ปึ้มเรียบร้อยครับ ได้มาเรื่อยมังกรทองมาไหมมังกรทอง อีกตัวเดียวเองอ่ะ เสียดาย มันไม่มาให้อ่ะ มังกรทองหน้ามามากเลยเมื่อกี้ เพิ่มเบ็ดไฟฟ้าแปดสิบพอครับ ไป ไป เจ็ดตัวอืม สวยหกตัว อุ้ย ถ้ามาถึงสิบตัวจะได้มังกรเขียวครับ อืม สองร้อยสี่สิบ ไปต่อครับ โอ้ยได้มังกรเขียวมีอีกไหมมังกรน้ำเงินไหมมังกรเขียวกระทืบสวย มันแหละทีนี้มันแหละตัวเดียวเองอู้มังกรน้ำเงินไม่มาสองร้อยสี่สิบตายกันเรื่อยๆครับยาวๆเลยครับ วันนี้ไปอีกกระทืบกระทืบกระทืบนั่นแหละ สวย สวยงาม ชอบเลยแบบนี้ผมชอบเลย ว้าวไปต่อครับลงมาอีกี่มังกอนเขียวอีกแล้วทืบกระทืบ กระทืบปึ้ม สวยงาม เรื่อยๆไม่ถึงมังกรน้ำเงิน เสียดาย ไม่แตกเลยอ่ะ จะร้องไห้แล้วนะ มึงกอนให้แค่นี้แล้วมึงกอนก็บินไปเลยมามา โอ้ยมาที่ทีเดียวมาทีตัว น้อาไม่ไม่ลง ขอแบบ อยากได้มังกรทอง วันนี้อยากได้มังกรทองปั๊บปั๊บไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้เลยอ่ะ เอาดีดีดิอุ้ย คิดว่าจะไม่ให้กันซะแล้ว ไม่มาเลยมาทีเดียว มาสี่ตัวสี่ตัวอีกสี่ช่องครับอีกสี่ช่อง อืมมาแค่แปดช่องสิบช่องเราจะได้มังกรเขียว สามสิบช่องเราจะได้มังกรน้ำเงิน ไปกันต่อเรื่อยๆเลยเลย ไม่ค่อยให้เลยทีนี้ โอ้ย มาครับหกร้อยสี่สิบ มีต่อไหม มีต่ออีกมาอีกเรื่อย ๆ เลย ไปอีกครับต้องแบบนี้ ไปอีกห้าสิบตัวเราจะได้มังกรแดงแล้วโอ้กระทืบ กระทืบ กระทืบยังลงอยู่ครับมังกรเขียวลง อืมสี่มาอีกสี่ช่อง มาอีกสี่ช่องก่อนเงินว่าไงให้ไหมให้ไหมสวยให้อยู่ก่อนแดงว่าไงก่อนแดงมาก่อนแดงมาโอ้ยจ่ายยาวครับก่อนแดงทำงานโอ้โหลูกตาโอ้โได้เยอะเลยบุญกอนทองครับเจ็ดตัวพอดี จ๋วอ่ะแจ๋วจัดเลยไปครับโอ้สวยงามยังไงมันไฟไปแล้ว ไม่ให้บิ๊กวินเท่าไรเท่าไรเท่าไรเนี่ย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 นี่เสือแตะยับซ้อนสวยที่สวย